นี่คือห้องทำงานของดรไมรอนเวนส์ผู้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้านจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา ท่านเป็นผู้ก่อตั้งยูสนาเฮลท์ไซเอนซ์สรอบตัวท่านเต็มไปด้วยเครื่องมือที่ดีและนำสมัยที่สุด เครื่องมือสำคัญที่สุดที่ท่านใช้มาตลอด 40 ปี ในการสร้างฝันถึงโลกที่ปราศจากความเจ็บปวด และความทรมาน และโลกที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ก็คือสิ่งที่อยู่ทั้งภายใต้กล้องจุลทรรศน์และภายในตัวท่านเองเครื่องมือที่สำคัญนั้นก็คือเซลล์ the cell is the, the basic unit of life. It's miraculous in, in all the things that it does. Over the years to observe microscopically and macroscopically what the cells are able to do, uh, it's, it, it's a miracle. ซลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ดรเวนสนใจมาตั้งแต่ต้น ท่านสนใจดนตรีและทรัมเป็ตจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัย หากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง กล่องเครื่องมือของท่านอาจจะเต็มไปด้วยตัวโน้ตที่8และ16 ก็ได้ โต๊ะทำงานก็คงเป็นขาตั้งเครื่องดนตรี I had a, a love and passion for music as well as science. It was a hard decision, but yet I knew that my purpose in life was to use my talents to do what I could do to influence the longevity, the health, uh, uh, and the happiness of, of, of people. Based on what I saw, degenerative disease due to my family, my parents, my brothers, aunts, I knew what I needed to do in life. Uh, there was no question that it was going to be pursuing the course of making a contribution in, in the life sciences. ท่านเก่งในเรื่องวิทยาศาสตร์เสมอ เมื่อความถนัดได้พบกับเป้าหมาย ดรไมรอนเวนส์ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์จึงถือกำเนิดขึ้น คำว่าด็อกเตอร์ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ เมื่อเวนส์ได้ปริญญาเอกด้านจุลชีววิทยาโดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านภูมิคุ้มกันวิทยา หลังจากที่ครบวาระการเป็นผู้อำนวยการด้านจุลชีววิทยาของโรงพยาบาลในอิลลินอยส์ดรเวนส์ได้ย้ายไปที่ซอลเลกซิตี้รัฐยูทาห์และก่อตั้งห้องแลบกูขึ้น ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาดรเวนส์เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาชุดทดสอบทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งชุดทดสอบไวรัสเอฟสไตน์บาร์ชุดแรกที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา I think one of the most important discoveries we made in the, in the lab, in the human cell culture, was that if we grew cells in a way in which we provided them with all the essential nutrients in the right form, in the right balance, uh, and protected those cells from toxic substances, that those cells, the very cells that make up our body, they remained healthy and free from degeneration for decades. บทเรียนนี้มีความสำคัญสำหรับดรเวนส์และทำให้ท่านได้คิดค้นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ความเชี่ยวชาญด้านสารอาหารระดับเซลล์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้ I remember that fateful day when I became aware of uh, what was available, what was being provided in the form of nutritional supplements for humans to augment nutrition to their body. And And when I realized how inadequate it was compared to the kind of nutrition that we were supplying to ourselves uh, in culture in the laboratory, that I knew something had to be done, that I needed to do something. And uh, I guess that was the birth of USANA. USANA ก่อตั้งขึ้นในปี พศ 2535 ซึ่งเป็นคำที่มีรากฐานมาจากภาษากรีกและละติน หมายถึงสุขภาพที่แท้จริง ยูซนาได้ผลิตอาหารเสริมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและการปกป้องในระดับเซลล์ดรเวนส์เชื่อว่าสารอาหารระดับเซลล์คือกุญแจสู่ความมีสุขภาพดี และอายุที่ยืนยาว ในทศวรรษถัดมา ดรเวนส์ทำงานทั้งในห้องแลบและในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อสร้างยูซนาให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ ดรเวนส์เน้นในการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์กับศูนย์การวิจัยที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งก็คือสถาบันไลนัสพอลลิงที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน I'm very excited about this partnership because we are talking the same language, we have the same goals and the same mission, and uh, to help each other achieve that mission I think is very exciting for all of us. With my belief that nutrition is so important and is the answer to preserving and, and, and maintaining health that nutritional supplements had, had to be the absolute best that they could be. They had to pass the tests of bioavailability, of purity, of being in the right form, eh, in the right concentration in ratio. Nothing could be sacrificed in developing and creating, manufacturing these products. And that's been the basis of USANA. We maximize and not diminish the power of, of the cell. ในปี2541 ดรเวนส์ได้ก่อตั้งสถาบันการแพทย์ซานูวิฟ เพื่อเผยแพร่ความมีสุขภาพดีไปทั่วโลก อาคารทางการแพทย์ที่ทันสมัยนี้รวมเอาเทคโนโลยีล่าสุดของยากับแนวทางแบบองค์รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยในกระบวนการรักษาเซลล์ด้วยตัวเอง แพทย์ นักโภชนาการ นักจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายที่มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมในระดับสากล ต่างให้ความมุ่งมั่นที่จะให้การรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในวัยหนุ่ม ดรเวนส์ได้ตั้งปณิธานที่จะปรับปรุงสุขภาพ โดยใช้วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปัจจุบันผู้คนมากมายทั่วโลก ต่างรู้สึกได้ถึงประโยชน์ที่ยั่งยืนของผลงานของท่านในเดือนมิถุนายนพศ 2550 ดรเวนส์ได้รับรางวัลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สำหรับความสำเร็จที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ The Albert Einstein Award was a great honor for a great man. You know, I've worked with other world-renowned scientists like Dr. Jonas Salk, as well as world-class athletes, Apollo astronauts, and countless Fortune 500 top executives. However, Dr. Myron Wentz, maybe the most impressive person that I've ever met in my life's journey. ความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจนี้เปิดโอกาสให้ดร เวนส์ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมืออีกอย่างหนึ่ง นั่นคือความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม นับแต่ปีพศ 2543 เป็นต้นมา ดรเวนส์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนเด็กผู้หิวโหยโดยได้เดินทางไปยังพื้นที่ยากจนและพื้นที่เสียหายจากสงคราม ในอเมริกากลาง ยุโรป ตะวันออก และแอฟริกาตะวันออก ท่านได้บริจาคเงินส่วนตัวและเปลี่ยนยูสนาให้เป็นเครื่องมือรับบริจาคซึ่งปัจจุบันได้รับเงินบริจาคกว่า9ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยกองทุนเด็กผู้หิวโหย Taste it. Mm, nom, nom. The most important thing that I could give to these children is good nutrition. การเดินทางไปยังตอนเหนือของประเทศอูกันดาในปีพศ 2547 มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อดรเวนส์ซึ่งได้เดินผ่านค่ายผู้ลี้ภัย และได้เห็นถึงโรคต่างๆ และภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งเกิดขึ้นกับเด็กๆ ในพื้นที่จำนวนหลายพันคน We flew over these refugee camps and then landed on a makeshift uh, airstrip and was in the midst of, of this human misery, seeing the quality of life of those families of men, women, and children, and what they were being subjected to. I knew I had to do something, however small, I knew I had to do something. ศูนย์การแพทย์เวนส์ในกาบาประเทศอูกันดาได้เปิดขึ้นในเดือนสิงหาคม พศ 2548 โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากดรเวนส์และเปิดให้บริการแก่ชุมชนที่มีประชากร 300,000 คน โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งดรเวนส์ยังเป็นผู้เลือกอุปกรณ์เหล่านั้นอีกด้วย The relationship with Dr. Wentz has developed into a very special uh, friendship. Uh, I have so grown to appreciate the love and passion that he has Uh, his vision is to eliminate pain and suffering in this world, and it's been such a joy to partner with him. Not only has he engaged his company, USANA, to work with us, but he's been very involved on a personal level. So his impact has allowed us to do things that uh, we never envisioned. ภายในเวลาไม่กี่ปี ศูนย์การแพทย์เวนส์ได้เปิดขึ้นในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีผู้เข้าใจถึงวิสัยทัศน์ของท่าน และได้ร่วมบริจาคทำให้การเปิดศูนย์การแพทย์เวนส์ในมาลาวีกลายเป็นจริงขึ้นมา ในเดือนมีนาคมพศ 2549 ดรเวนส์ได้รับรางวัลจากกองทุนเด็กผู้หิวโหย ศูนย์การแพทย์ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่มีชื่อของดรเวนส์ความรักในด้านดนตรีและการไปเยี่ยมสถาบันการศึกษาของเขาในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยนอร์ทเซนทรัลในเนเปอร์วิลล์รัฐอิลลินอยส์กระตุ้นให้ดรเวนส์มอบเงินทุนเพื่อช่วยสร้างหอคอนเสิร์ตและ ศูนย์ศิลปะเวนส์ ด้วยความพยายามทางการกุศล และยูสนาที่ก่อร่างขึ้นอย่างมั่นคง ในฐานะผู้นำระดับโลก ด้านสารอาหารระดับเซลล์ ดรเวนส์จึงเปลี่ยนบทบาทจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทและได้เลือกทีมผู้บริหารของยูสนาเพื่อดำเนินกิจการตามวิสัยทัศน์ของท่าน หนึ่งในทีมผู้บริหารนั้นคือเดฟ บุตรชายของดรเวนส์ผู้เป็นผู้บริหารสูงสุดของยูสนา USANA was started by a scientist and that scientific culture permeates everything we do Dr. Wentz is heavily involved in research and development He makes sure that every product USANA produces makes a true difference in people's health. It's his vision and passion that drives USANA today. นี่คือห้องทำงานของดรไมรอนเวนส์แม้เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเครื่องมือหลายชนิดที่ใช้ในการหาหนทางให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น แต่ที่นี่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์นี้ คือที่ที่พันธกิจของเขาเริ่มต้นและคงอยู่ต่อไป I hope I'm making contributions to allow people to live the way that it was intended to be in health. There's so much more to do, but with the help now of a large and wonderful USANA family, we will accomplish many more things. Hundreds of thousands of people are sharing the vision and along with me, making a difference in the world.